ก็เรื่องนี้นะฮะ ผมต้องบอกก่อนว่า มันประสบการณ์ที่ผมอะเจอร่ปมกับแฟน อืมแต่คนที่เจอก่อนนะเป็นแฟนผมครับและช่วงเวลานั้นนะครับก่อนที่ผมจะย้าย อ่า จะย้ายที่อยู่จากตรงเนี้ยนะไปที่ที่บริษัทใหม่ผมจะอยู่ที่นี่ได้ประมาณประมาณสามเดือนช่วงปลายปีสามสิบแปดผมกับแฟนผมผมเนี่ย ได้ย้ายมาอยู่ที่นี่ด้วยกันนะครับ คือแฟนผมเนี่ย บ้านเขาจะอยู่แฮปปี้แลนด์แล้วเขาจะมีรถของแม่เขานะเอาไว้ใช้สอย ก็คือเสาร์อาทิตย์บางทีก็จะขับกลับไปบ้างแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ย ผมจะเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งเขา ที่โรงเรียน อ่าก็บอกกันว่า ตอนนั้นนะผมทำงานแล้ว ก็คืออยู่บริษัทบริษัทหนึ่งแถวเพชรบุรีจัดใหม่ อืซึ่งผมทำงานเนี่ยมันก็จะช่วงเย็นอ่ะมัน ก็จะบอกเวลาไม่ได้บางทีก็ทำโอใช่ไหมครับทำโอทีก็กลับกลับไม่ค่อยเป็นเวลา วันแรกที่ผมย้ายเข้าไปเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าตัวอาคารนั้นเนี่ย มันจะเป็นต้องใช้คำว่าเป็นทเป็นแมนชั่นหรืออพาร์ตเมนต์ที่กึ่งกึ่งคอนโดเลยดีกว่า มันเป็นห้องแบบที่มันเป็นแยกห้องนอน ก็คือแบบแบบวันเบดรูมครับ อะไรประมาณนี้ อ่า ผมได้ย้ายเข้าไป ตอนย้ายเข้าไปก็ก็มีการติดต่อปกติแล้วแหละครับ ชั้นที่ผมไปอยู่เนี่ย คุณบีรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าส่วนใหญ่คนที่ทำทำตึกสูงในชั้นสิบสามจะไม่ค่อยมีอืม ยุคเป็น1 2อยุคนั้นด้วย ยุคนั้นจนถึงยุคนี้ด้วย 13 ไม่มีฮะ ไม่ ไม่ไม่1 2อก็ทำเป็น1 4ี1 4ีใช่ ประมาณนั้นผมอาจจะอยู่ชั้น1 2อแล้วปกติแล้วเนี่ยแต่ละชั้นแต่ละชั้นเีลขห้องมันจะเรียงตามชั้นนี่ออกใช่ไหมครับ แต่ที่นี่แปลก คือเหมือนกับชั้นหนึ่งเนี่ยพอพอจนสุดตู้ห้องปุ๊บเนี่ยอีกชั้นหนึ่งก็ขึ้นเลขใหม่ เหมือนกับเหมือนกับชั้นหนึ่งมันก็ตั้งต้นใหม่ แต่แค่เอาเอาตัวเลขชั้นอะเอาไว้ข้างหน้า เท่านั้นเอง อืมพอผมก็จะเป็นสิบสองสิบอ่าสิบสองเอสิบสองห้องถัดไปก็เป็นจะเป็นสิบสองเอสิบสามซึ่งนี่มันแปลกตรงไหนคือที่ว่าปกติแล้วว่าเลขห้องมันจะสลับกันซ้ายขวาซ้ายขวา แต่เหมือนตรงนี้มันเรียง มันเรียงจากซ้ายไปขวา จะประมาณนี้ครับมันเป็นเลขเรียงไปเลย อืมผมก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องตัวเลข แล้วตัวอักษรที่สำคัญคือต้องบอกก่อนว่ามันเป็นอาคารเน้นแบบเก่า ตัวหนังสือหรือตัวตัวสอบมันก็จะเป็นเหมือนกับ อ่า มันจะเป็นแผ่นแบบแผ่นเพจอะครับแผ่นเพจเล็กที่แปะเป็นเลขคู่เป็นเลขคู่เลขคี่ประมาณเนี้ย อืมอืมอ่า ของผมก็จะแปะเป็นแบบ จะเป็นแบบ อ่าสิบสองเอแล้วก็แยกเป็นสิบสองใช่ไหมครับสิบสองเอก็แผ่นหนึ่งสิบสองก็แผ่นหนึ่งแต่จะอยู่ติดกันอะไรประมาณนี้ อืก็งงมาทีผมก็งงก็ดูป้ายทำไมไม่ลงทุนเลยว่าตึกใหญ่ขนาดนี้ อะไรประมาณนั้นก็บ่นตามภาษาวัยรุ่นเนาะ ตอนนั้นน่ะพอผมย้ายเข้ามาเนี่ยแค่วันแรกสองวันแรกสามวันแรกวันไม่เท่าไหร่แต่พอเข้าวันที่สี่ผมเริ่มเริ่มรู้สึกแปลกใจแล้วคำว่าแปลกใจตรงไหนก็คือ ผมตัดจากอ่ากลับจาที่ทำงาน ผมนะช่วงเย็น ผมก็ขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยกลับมาพอกลับมาถึงเนี่ย พอผ่านล็อบบี้ด้านล่างมาใช่ไหมครับรถมอเตอร์ไซค์ผมจะหยอดจะจะจอดอยู่ทางด้านข้างตึกมันก็จะเป็นลิฟต์ละถ้าเกิดเดินเลยลิฟต์ไปหน่อย มันก็จะเป็นบันไดหนีไฟผมก็ขึ้นลิฟต์ไป ออกจากประตูลิฟต์มาพอเปิดประตูลิฟต์เปิดเนี่ยมามองตรงยาวจะเป็นทางเดินยาวเลยคล้ายๆโรงแรมผมก็เดินไปเห็นเห็นเห็นไกลๆนะฮะห้องผมอยู่ทางด้านซ้ายมือ ครับ อ่า ซึ่งอยู่จะอยู่ติดกับหน้าหน้าตึกเป็นระเบียงหน้าตึกผมก็มองเห็น เอ้าเราไปยืนคุยกับใครห้องข้างๆวะคือเห็นเขายืนอยู่หน้าประตูแล้วหันหน้าเข้าประตูนี่ออกไหมครับหันหน้าเข้าห้อง ผมเดินไปจะถึงห้องละแฟนผมก็หันมาเอาป้ากลับแล้วเหรอเออคุยกับใครอ่ะแป๊บนึงแป๊บนึงป้าแป๊บนึงอะไรประมาณนี้ ผมก็ไม่ใส่ใจอะไร ผมก็เปิดอ่ะผมก็เปิดเปิดประตูห้องแล้วเข้าไปต่อรองเท้ารองเท้าถุงเท้าสักพัก แฟนผมก็เดินกลับมาผมก็ถามรู้จักเขาเหรอ มาอยู่ได้สามวันเองสามสิบวันเอง รู้จักเขาเหรอไปคุยกับเขาว่าคือก็พูดเล่นกับแฟนใช่ไหมฮะ ก็บอกเออเขาคุยดีนะ พี่เขาพี่เขาพี่เขาเรียนอยู่วิทยาลัยแถวนี้แหละ อ๋อทำไมจะย้ายถ้าเธอเรียนจบจากที่นั่นจะย้ายมาอยู่นี่ยังไงก็ดีก็ดีฉันจะไม่ต้องส่งเธอโรงเรียนทุกวันไกลๆอะไรประมาณก็มีการแย่ตามภาษาแฟน แล้วต้องบอกว่าช่วงนั้นน่ะ มันเป็นอยู่มันอยู่ในช่วงทัวร์นาเมนต์การแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็ง แต่ผมจะดูเป็นอ่า มันจะเป็นอ่า มันจะเป็นเคเบิลของนอกสมัยก่อนน่ะ คุณบีเคยได้ยินเคยได้ยินใช่ไหมน่าจะทันอยู่นะ UBC IBC อะไรประมาณนี้ มันจะมีช่อง ESPN เป็นกล่องยุคแรก พวกนี้เป็นกล่องดาวเทียมยุคแรก ใช่ใช่แล้วก็มันจะมีในช่วงทัวร์นาเมนต์มันก็จะมีขายตอนเที่ยงคืนเที่ยงคืนเท่ากับเที่ยงวันของฝั่งนู้น เที่ยงคืนบ้านเราประเทศอเมริกามันจะตรงข้ามกันเวลา ครับอ่า ก็จะเริ่มมันจะเป็นรายการสดไงผมก็จะเปิดดูในช่วงช่วงช่วงทัวร์นาเมนต์นั้น ช่วงปลายปีด้วยมันเป็นทัวร์นาเมนต์หน้าหนาวพอดี ครับ ผมก็ดูรายการ ESPN สากล ผมจะดูตั้งแต่จะเปิดรอตั้งแต่ห้าทุ่มพอรายการมากว่าจะจบก็เราาสี่ทีมก็จะประมาณกับตีสามผมจะดูอย่างเงี้ย ตลอดทุกช่วงช่วงทัวร์นาเมนต์ช่วงก่อนตอนนอนเนี่ยไอ้สามวันแรกมา มันยังปกติทุกอย่างใช่ไหมครับครับ แต่วันเนี้ยไอ้ห้องที่ผมนอนเนี่ยต้องบอกว่า ตัวห้องที่มันแยกออกไปเป็นวันเบดรูมเนี่ย ตัวห้องมันจะอยู่ติดกับห้องสาม ที่อยู่ถัดไป อ่า ติดผนังต้งหัวนอนผมอะผมจะได้ยินเสียงเหมือน ข้างห้องอะเหมือนเขาลากโต๊ะลากเก้าอี้ ขยับโต๊ะขยับเก้าอี้ซึ่งมันพัดไปกระแทกกับผนังอะนี่ใช่ไหมฮะมันจะมีเสียงคือค่าคือค่าโป้งป้างอะไรประมาณ เนี้ยผมก็ทำอะไรเสียงดังเสียงดังแฟนผมก็บอกว่า คงทำรายงานแล้วมั้ง ก็ไม่รู้นะวิทยาลัยอาจจะมีอาจจะมีรายงานเยอะก็ได้ครับ ต่อไปเธออาจจะต้องย้ายย้ายโต๊ะมาตรงนี้ก็ได้อะไรประมาณนี้บอกเขาฝันไปเถอะฉันชอบแบบนี้เขาก็บอกว่า เดี๋ยวเขานอนก่อนนะเพราะว่าเขาทุกครั้งเวลาที่ผมดูดูรายการเนี่ยเขาจะอยู่เด็กไม่เหมือนผมแล้วเขานอนเนี่ยเขาจะนอนเป็นเตียงผมเนี่ยจะจะชิดผนัง ถ้าเข้าห้องไปแล้วเนี่ย จะชิดจะอมันจะชิดผนังด้านในส่วนส่วนตรงด้านที่ติดระเบียงเนี่ยในห้องของผมเนี่ยนะฮะมันจะเป็นโต๊ะทำงานที่อยู่ติดกับหน้าต่างเลย ซึ่งตรงโต๊ะเนี่ยมันเป็นหน้าต่างเลย แล้วก็ผมก็จะเปิดหน้าต่างเอาไว้ เป็นหน้าต่างบานเลื่อนนะเปิดไว้แล้วก็มันจะเป็นมุ้งลวดบางๆปิดอยู่เพื่อปล่อยให้ลมมันเข้าชั้นที่สองเอลมมันก็เย็นอยู่เนาะเออลมมันเข้ากลางคืนบางทีก็ไม่ต้องเปิดแอร์ไม่ต้องเปิดพัดลมวันนั้นน่ะ ผมก็นอนไปแฟนอ่ะไม่ใช่ครับผมดูรายการไปแฟนผมเขาก็นอนไปขณะที่ผมดูรายการสักพักหนึ่งประมาณเที่ยงคืนกว่า ก็ลากอีกแล้ว เสียงเหมือนเปิดเก๊ะ ลากโน่นลากนี่ ผมก็ไม่ใส่ใจแล้วก็ดูไปเรื่อยๆก็คงทำรายงานของเขาแหละ ที่จริงนี้ผมก็ดูไปดูไปจนหลับ จนรายการจบ ผมก็ปิดไฟแล้วก็นอน ตื่นเช้ามา ผมก็ผมก็ไปส่งแฟนผมปกติ ครับเย็นวันนั้นก็กลับมา ใช้ชีวิตปกติทุกสิ่งทุกอย่าง พอถึงช่วงเวลาผมมานั่งดูและอาบน้ำเสร็จก่อนจะนอน ผมก็มาเปิดเคเบิลดู อ่า รอดูรายการ ESPN อ่าเหมือนเดิมครับเวลาเดิมห้าทุ่มกว่า คืดคาดคืดคาด ผมก็หันไปหาแฟนบอก อีกแล้วเนี่ยเสียงดังมากเลยอะแม่คือแฟนบอกว่าเออช่างเอาเหลือต้องทำในงานแหม แล้วต่อไปเธอจะรำคาญใช่ไหมเนี่ยผมก็ไม่กล้าพูดกลัวกลัวคนกลัวแฟน อะไรประมาณนี้ผมว่าเออถ้าดูดูแล้วกันแล้วแฟนผมอ่ะเขาจะเป็นคนติดนิสัยอย่างหนึ่งนะเวลาดูอะไรเนี่ย ดูหนัง หรือว่าดูรายการอะไรพวกนี้นานๆเขาจะต้องมีขนมติดมืออืขนมกบเคี้ยวอะไรพวกนี้ผมก็ไม่ใส่ใจอะไร วันที่สองผ่านไป อันนี้ต้องใช้คำว่ามันจะติดวันหยุดละมันจะติดสอาทิตย์ละ ถ้าผมจะไม่ผิดก่อนเสาร์อาทิตย์เนี่ย มันจะเป็นวันศุกร์วันเป็นวันศุกร์ที่วันนั้นน่ะ ผม อ่า ผมมีโอทีแต่ว่าประมาณสองทุ่มผมก็กลับแล้ว วันนั้นผมไปส่งรูปแกมมี่ถ้าจะไม่ผิดก็จะตัดช้าหน่อยพอกลับมาปุ๊บผมเห็นแฟนยืนคุยเหมือนเดิมนะครับขึ้นลิฟต์มาตอนจากลิฟต์ก็เห็นแฟนยืนคุยอยู่อยู่ด้านข้างห้องโอ้โหมันซีกับเขาขนาดนั้นเลยเว้ยก็เลยไม่ได้ใส่ใจแหละผมไม่ได้พูดไม่ได้ถาม เดินตรงมาแฟนหันมาบอกอ้ากลับแล้วหรอป้า อืม ผมไม่ได้พูดอะไรมากก็เดินเข้าห้องเหมือนเดิมฮะทำกิจวัตรปกติ ถึงเวลาดูรายการอารมณ์เดิมครับ ผม แฟนผมก็นั่งอยู่ปลายปลายปลายปฏิปลายเตียงนะฮะดูรายการไปกับผม แล้วก็กินขนมไปด้วยผมว่าแม่ไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยนี่ถ้าเป็นทั้งคืนเนี่ยเราไม่ได้นอนนะแต่ก็ไม่ใช่ทั้งคืนไม่ใช่หรอมะ้า้าเออ ก็ไม่ใช่ทั้งคืนนั่นแหละเออจันว่าพี่เขา้ใส่ดีนะเห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวจะทำกับข้าวให้กินด้วยอะไรประมาณนี้บอกเออดีเหมือนกันจะได้ประหยัดเราไปมื้อหนึ่งคืออะไรประมาณนี้ แล้ววันรุ่งขึ้นมาเป็นวันเสาร์เสาร์ผมทำงานครึ่งวัน อ่า วันนั้นน่ะผมกลับมา ผมกลับมาปุ๊บก็เลยถามบอกเอ้า ไม่ได้ไปไหนใช่ไหมวันนี้ ผมถามแฟนเพราะแฟนอยู่บ้านอยู่ที่ห้องเออไม่ได้ไปไหนจังทำไมเดี๋ยวคืนนี้มันมีซ้อมฮอกกี้ตอนสามทุ่มวันนั้นผมก็ไปซ้อมกันปกติจนกลับมา ผมกลับมาผมซ้อมสามทุ่มเลิกประมาณเที่ยงคืน ที่เดอะมอลล์ท่าพระนะฮะครับจากนั้นพอกลับมาปุ๊บเนี่ย ผมคิดว่าเอ้ยวันเสาร์ทิศเขาน่าจะพักแหละไม่ครับเหมือนเดิมนะอันนี้ต้องบอกว่าหลังเที่ยงคืนแล้วนะอพมก็ผมกลับมาจากเดอมออ่า ออกจากเดอมอเดอมอเดอะมอทาพาเนี่ยมันก็เที่ยงคืนกว่าแล้วอะพอกลับมาก็เกือบตีหนึ่งผมก็ได้ยินเหมือนเดิมนะมันเปเสียงเหมือนลากโต๊ะลากเก้าอี้ไม่ถึงโต๊ะเหล็กอะครับ เป็นโต๊ะทำงานออฟฟิศอย่างนั้นน่ะหนักๆอะเสียงลากมันจะประมาณนั้น ผมก็ ช่างเขาเถอะไม่สนใจแหละผมเปิดทีวีดูปุ๊บเนี่ยไอรายการในเคเบิลมันก็มันเปลี่ยนคือทีมมันแข่งไปหลายทีมแล้วจะจบแล้วไง ผมก็เลยไม่ดูแล้ว วันนี้ปิดนอนพักผ่อนดีกว่าเหนื่อยด้วยและขณะที่ผมนอนหลับไป ผมต้องบอกว่า ไม่ด้วยไม่ไม่รู้ว่าด้วยอารมณ์ไหนนะแต่ว่าลมที่มันผ่านเข้าหน้าต่างมา วันนั้นผมรู้สึกว่า อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงปลายปีหรือเปล่าอากาศมันเริ่มเย็นสันหลังผมมาขดมันลุกอารมณ์เหมือนมันมีมือคนอะลูบผ่านหลังผมอะ มันเป็นมือคนนะขณะที่ผมนอนตะแคงก็หาแฟนอยู่ครับผมลืมตาขึ้นมาแล้วหันไปมองก็ไม่มีอะไรผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอากาศ อาจจะเป็นลมเย็น ก็เลยไม่ได้ใส่ใจ แต่ก่อนที่ผมจะนอนหลับไปอ่ะช่วงเย็นที่กลับมาผมบอกผมได้บอกกับแฟนไว้แล้วว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะเพราะว่าเดี๋ยวไปวิ่งไปวิ่งอ่าไปวิ่งซ้อมเท้าหน่อยเพราะเดี๋ยวจะมีแข่งสปีดด้วยอะไรประมาณนี้ อืแฟนก็บอกโอเคโอเคช่วงบ่ายใช่ไหมบอกอืมอย่าจะตื่นสายเลยนะเพราะว่าวันนี้ขับช้าอะไรประมาณนี้ พอตื่นมาช่วงเช้าผมตื่นมาสิบโมงกว่าแฟนผมไม่อยู่บนเตียงแล้ว ครับ ผมก็เดินออกมา เอ้าแฟนผมไม่อยู่ในห้องระหว่างไปไหนวะหรือว่ามาลงซื้อข้าว ผมก็ไปแปรงฟันแปรงฟันแปรงฟันปุ๊บสักพักได้ยินเสียงกรอประตูเปิด ผมก็ชะโงกหน้าออกมาจากห้องน้ำ อืคือแปรงสีฟันยังคาปากอยู่อะเอ้าไปไหนมามาเนี่ยไปกับข้าวมา เอ้าเราที่ไหนมาเล่าจานเล่าจานใครมา เนี่ยพี่ข้าห้องเขาทำให้สองอย่าง ครับอ่าแล้วเดี๋ยวไข่เจียวจะกินไหมล่ะไข่เจียวเดี๋ยวทอดให้ เออเออเอาไข่ด้วยเอาไข่ด้วยึ่งซึ่งผมยังไม่ยังไม่เห็นอาหารอยู่ในจานเขาวางโต๊ะข้าวน้ำอืมนั่นแหละครับพอผม พอผมอ่าพอผมแปรงฟันเสร็จทายเสร็จปุ๊บล้างหน้าเสร็จ ก็ลงผมก็มานั่ง ซึ่งแฟนเนี่ยทอดไข่กับพี่เองพอเสร็จปุ๊บเขาก็นั่งกินก่อนผมใช่ไหมผมไปเช็ดหน้าเช็ดตา เปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรยังไม่ได้อาบน้ำก็มานั่งกินข้าวก่อน ผมก็พูดประมาณแบบโอ้โห เธอกินไม่หลอกมาเฉลยอะไรประมาณเนี้ย พูดตามภาษาที่แย่กับแฟนเขาก็ยิ้ม แล้วก็พูดว่าเออป้ากินดูดิอร่อยอ่ะเหรออะไรอ่ะคือบนโต๊ะที่ผมเห็นน่ะ ผมกินผมทานได้แค่สองอย่าง ก็คือ อ่า มันจะเป็นไข่เจียวที่แฟนผมเพิ่งทำแล้วก็เป็นกะเพราหมูกรอบใช่ไหมครับผมก็นั่ง ผมก็นั่งแล้วก็ทานอ่าเอาข้าวตักใส่จานปุ๊บช้อนแรกที่ผมตักหมู อ่า หมูกรอบเนี่ยอีกจานหนึ่งมันเป็นผัดบวบหมูสับผมไม่ทานบวบอยู่แล้วใช่ไหมครับผมก็เลยไม่ค่อยชอบก็เลยไม่แตะหมูกรอบผมก็ตักใส่จานคำแรกที่กินเข้าไป อืมอร่อยดีเหมือนกันนะแต่มันทำไมใส่ ไม่เข้าใจทำไมต้องใส่น้ำส้มสายชูด้วยคือมันจะอมเปรี้ยวเออที่เราวฝดฝารไม่ออกไหมเดี๋ยวนะ พี่โน้ตเมนูมันคืออะไรนะผัดบวบกะเพราหมูกรอบอ๋อผัดบวบกบกะเพราหมูกรอบอืม อันไหนที่เปรี้ยว หมูกรอบกะเพราหมูกรอบเขาจะใส่น้ำส้มสายชูทำไมอ่ะ ใช่ผมนึกบอกผมนึกงงว่า ผมคิดผมเลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าพี่เขา พี่ที่อยู่ที่อยู่ข้างห้องอ่ะเขาติดน้ำส้มสายชูเออ เพราะว่าสมัยก่อนอ่ะ สมัยก่อนเนี่ยอย่างเพื่อนผมเนี่ย กินอะไรมันก็ใส่น้ำส้มสายชูแล้วก็ใส่ไอ้น้ำปลาพริกอีกอะไรประมาณเนี้ยอืม ผมก็รู้สึกว่ามันมันมันเปรี้ยวขัดสาดรสชาติมันคล้ายกันไง ครับ ผมว่ามาาละนิดนิดหน่อยฝืนฝืนกินมา ผมกินไปครึ่งจาน ข้าวนะ ข้าวหมดไปครึ่งจานไม่ไหวว่ะมันเริ่มฝาดลิ้นเนี่ย คือผมเริ่มแลบลิ้นแบบ เอาเอาเอาฟันตัวเอง ขูดกับลิ้นแล้วอะอารมณ์ประมาณนั้นอะ บอกว่าแม่เขาไม่กินรลหวหวานเนี่ยแต่เขากินไข่เจียวดีกว่าทำไมมันไม่รู้ไม่ชอบอยู่แล้วคือตัวเองแบบ แม่ก็รู้ว่าว่า เขาไม่กินน้ำส้มสายชูอยู่แล้วออะไรประมาณนี้เราบอกแล้วแต่เขากินเองก็ได้เออตามสบายแต่เขากินไข่เจียวแล้วแหละขากินเสร็จปุ๊บ ผมก็อาบน้ำอาบท่าช่วงเที่ยงใช่ไหมครับ เดินทางขับมอเตอร์ไซค์แฟนซ้อนไปเดอะมอลล์อ่าวันนั้นก็ไปซ้อมวิ่งกัน ผมไปซ้อมวิ่งวันนั้นน่ะผมกลับมาช่วงเย็นตอนนั้นลานมันเลิกลานมันปิดสาม ทุ่มแต่ผมกลับก่อนประมาณทุ่มกว่ากับสองทุ่มพอผมกลับมาวันนั้นอ่ะ แฟนอ่าแม่แฟนโทรมาที่ห้องอพาร์ตเมนต์จะมีห้องจะมีสายโทรศัพท์อาจจะมีโทรศัพท์สายแยก โทรมาบอกให้กลับบ้านด่วนอะไรประมาณนี้เขารับสายแล้วบอกอาพาไปส่งเขาหน่อยดิที่ไหนบ้านแม่ที่ไหนแฮปปี้แลนด์เดี๋ยวนะเดินนครจากจากจากจากที่นี่ไปนู่นเหรอบอกเออเออวันหน่อยแม่ให้กลับดุระด่วนไปรู้เรื่องอะไรพ่อไม่สบายเราไม่รู้อ่ะเขาไปส่งแฟน ขับไปประมาณไปกลับก็ตีไปสองชั่วโมงอะพอกลับมาปุ๊บมันก็ดูจากนาฬิกาแล้วโอ้รายการจะมาแล้วเว้ยเฮ้ยมันห้าทุ่มกว่าละ ก็ไปเปิดรออาบน้ำอาบท่าอารมณ์เดิมอ่ะมีจะเป็นวันหยุดนะวันอาทิตย์นะ ลากโต๊ะลากเก้าอี้คืนคาดคืนคาดคืนคาดผมก็ใจผมไม่อยู่นี่ผมว่าพยายามเปิด เปิดทีวีให้มันดังให้มันกบเสียง นั่นแหละครับ พอ ผมไอเสียงทุกอย่างมันกบมันกบเสียงลากโต๊ะลากเก้าอี้ของห้องที่อยู่ข้างหมดเรียบร้อยแล้วนี่พอเสียงมันเงียบไป ผมก็ค่อยๆเบาเสียงลงจากนั้นก็ดูก็ดูรายการตามปกติ ผมไม่รู้ว่าหลับไปตอนไหนนะอันนี้ต้องใช้คำว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผมเล่าเรื่องนี้ แล้วดีเทลละเอียดมากนะต้องบอกเลยว่า ผมไม่รู้ว่าหลับไปตอนไหน แต่ตอนที่ผมหลับ ผมคิดว่าแฟนผมอะเขามากลางดึกอะระหว่างที่ผมปิดไฟปิดไรเรียบร้อยแล้ว แต่แฟนผมก็มีกุญแจห้องก็สามารถเข้าออกได้ตลอด ผมคิดว่ากลางดึกเขากลับมา แต่เขาแต่เขาไม่ได้โทร บอกผมไปรับ เพราะตอนนั้นโทรศัพท์ไม่มีมันมีแต่เพจเจอร์ มันมีแค่โทรศัพท์ห้อง ผมไม่เห็นนะผมแค่หลีตามามองเขาเห็นเป็นผู้หญิง คนหนึ่งนั่งอยู่ปลายเท้า คือ ก็คือปลายเตียงทางด้านทางด้านข้าง ทางด้านที่นอนของแฟนที่ที่นอนอยู่ด้านในบอกเออตัวกลับมาแล้วเหรอเออเขานอนต่อนะ จากนั้นมันก็หลับต่อไปซึ่งอันนี้เป็นปริศนาที่ผมยังไม่ได้ถามแฟนนะจนทุกวันเนี้ย เขาไม่อยู่แล้วผมก็เลย ผมก็ยังไม่ถามเรื่องนี้กับเขานะครับ เห็นผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะทรงผมจะผมไม่ได้ไม่ได้สังเกตทรงผมแต่รู้ว่าเป็นด้านหลังแน่นอน อืแต่มันมืดอะในห้องมันมืดเพราะว่ามันมีแสงแค่โอ้ยผมอยู่ชั้น 1 2อใช่ไหมมันสูงสูงกว่าแสงที่อยู่ข้างล่างแสงันจะสลัวกว่า ผมไม่ได้ใส่ใจผมก็นอนต่อพอตื่นเช้ามาผมเห็นว่าแฟนมันแฟนไม่อยู่บนเตียงอ้าวทำไมวันนี้ไปทำไมทำไมวันนี้ไปก่อนวะคือไม่ไม่เพราะมันเป็นวันจันทร์ใช่ไหมครับ ผมต้องไปส่งที่โรงเรียน ผมคิดว่าเขาอยู่ไงพอผมเอ้าสงสัยมันไปเองมั้งก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไร ครับผมก็ขับรถไปทำงาน พอช่วงเย็น ช่วงเย็นผมก็ไปรับที่โรงเรียน พอผมไปถึงที่โรงเรียนปุ๊บเนี่ยผมผมก็ได้ถามมานะบอกป้ามาช้าจังเลยประมาณนี้บอกเออน่ะไปส่งรูปมาช้า พอกลับมาปุ๊บเนี่ย ผมก็เข้าห้องก่อนเลยไม่ได้สนใจเหมือนแฟนผมเห็นว่าแฟนผมเนี่ยเดินเลยไป มันไปทักพี่ข้างห้องก็ไม่สนใจอะไรมากมายวันนั้นก็คือหลับปกติแต่ไอเสียงหัวโตเนี่ยไอเสียงหัวโตหัวนอนผมเนี่ย ที่มันมีเสียงลากโต๊ะเนี่ยมันก็ยังดังเหมือนเดิม อืจนผมเริ่มแบบไม่สนใจแล้วคืนนี้แล้ววันนั้นมันเพียด้วยทำงานมาด้วยวันจันทร์เลยเปิดจักรลาด ผมก็ไม่ไหวแล้วดูตีหนึ่งพอพอทีมแรกจบผมก็ปิดทีวีเลย ครับ ผมก็นอนแต่เสียงมันยังอยู่ไอเสียงลากโต๊ะเหมือนเดิมผมหลับไปตอนไหนไม่รู้ ตื่นเช้ามาผมก็ไปส่งแฟนไปส่งส่งแฟนที่อ่าที่โรงเรียนเหมือนเดิม พอกลับมาตอนเย็นวันนั้นน่ะ มันมีงาน นะ รู้สึกว่ากองถ่ายโฆษณาเขามีแคนเซิลผมก็เลยไม่ต้องไป จะกลับเร็วสี่โมงครึ่งผมกลับแล้ว ครับ ผมกลับมาถึงที่ตึกเนี่ยผมก็เหมือนเดิมครับผมขึ้นลิฟต์ไป ขึ้นลิฟต์ไป ผมก็เห็นนะเห็นไกลๆนะเห็นเหมือนเป็นใครสักคนเนี่ยชะโงกหน้าออกมาจากทางห้องข้างๆผมอ่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นพี่สาวนั้นแหละ แต่ก็ไม่ได้เสียใจอะไรมากวันนั้นผมใช้ชีวิตตลอดทั้งวันนะจนตอนเย็นอ่ะอ่าจนจนช่วงของค่ำผมไปรับแฟนผมที่บ้านแม่เขากลับมา แต่วันนั้นอะรู้สึกว่าพี่ข้าห้องน่าจะไม่อยู่เหมือนเพราะว่าคืนไม่มีเสียงเลย เงียบกิ๊บเลย ก็เลยใช้พี่ปกติได้อะไรได้ดูทีวีจบไดไรจบ อันนี้วันรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่ง อันนี้ต้องใช้คำว่า มันจะพีก็ตรงนี้แหละฮะวอนนั้นอะแฟนผมอะเขาไปกินข้าวบ้านแม่ แล้วขอนอนบ้านแม่วันหนึ่งผมก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เย็นฉันจะไปรับครับ วันนี้ผมกลับมานอนก่อนคนเดียว แต่ผมผม พอผมกลับมารอบเนี้ยช่วงนั้นจะเป็นเวลาช่วงหกโมงกว่า ผมจอดรถเสร็จ เดินผ่านล็อบบี้ใช่ไหมครับ ผมเห็นด้านหน้า ผมเนี่ย มันเป็นผู้หญิงอ่า ผมยาวประมาณกลางหลังนะ แล้วก็ใส่ชุดนักศึกษาสีขาว แล้วก็กระโปรงกระโปรงเป็นกระโปรงจีบอะครับผมยาวๆสีดำแล้วก็ใส่รองเท้าผ้าใบสีขาวดูจากอารมณ์น่าจะเป็นเด็กปีหนึ่งครับ ประมาณนั้นอะประมาณเด็กปีหนึ่งปนิสตักศึกษาผู้หญิงปีหนึ่งผมก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไร ผมก็เลยพยายามจะโงกหน้าไปมองเขาเดินขึ้นบันไดนะเขาไม่ได้ขึ้นลิฟต์นะ เขาก็เดินขึ้นบันไดไป จังหวะที่เขาเลี้ยวอ่ะช่วงพักบันได อ่ะผมก็เห็นข้างๆหน้าอ๋อน่าจะเป็นคนข้างห้องเรา ก็เลยไม่ใส่ใจอะไร ผมก็เลยขึ้นลิฟต์ไป ตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไร ต้องต้องต้องฟังให้ดีนะครับ ผมไม่ได้คิดอะไรเลยนะ ขึ้นลิฟต์ไป ลิฟต์มันก็มีจอดพักบางชั้นบ้างพอถึงชั้นสิบสองเอผมพอลิฟต์เปิดปุ๊บ ผมเดินออกมาจากลิฟต์ ผมเห็นหางตาผู้หญิงคนนั้นเดินขึ้นมาเนี่ย จะถึงชั้นที่ผมยืนอยู่แล้วชั้นที่สองเอนะคุณบีคุณบี กติคุณวีใช้เวลาขึ้นลิฟต์อะกี่นาที หมาย ถึงว่าขึ้นไปชั้นไหนอะสิบสองเอถ้าระดับจากชั้นหนึ่งขึ้นชั้นสิบสองผมว่า เอาเอา สัก นาทีสองนาที นี่มีก็ถึงได้อยู่นะ อ่า แล้วมันก็จอดทักชั้นอื่นด้วย บาง ที อ่า ถ้า มัน มีคนอยู่ชั้นอื่นจะลงอะไรเงี้ยใช่ให้ไม่เกินสามสี่นาทีอ่ะประมาณเนี้ยแล้วถ้ายิบลินยุก่อนขึ้นอ่ะ อะไรนะ อ่าแล้วถ้าเดินขึ้นแล้วถ้าเดินขึ้นล่ะโอ้สิบสองชั้นนะเอาเรื่องอยู่นะเป็นหลักสิบนาทีอยู่นะอ่ะอันนี้เริ่มสงสัยหรือยังครับว่าทำไมผมขึ้นลิฟต์มาแค่แวบเดียวอะแต่พอเปิดประตูมาแล้วเพิ่งจะเห็นผู้หญิงคนนี้เดินอยู่ข้างล่าง แต่พอขึ้นไปถึงปุ๊บเนี่ยเขาขึ้นจะมาขึ้นมาเนี่ยัวถึงช่วงทักบันไดชั้นสิบสองเอแล้วอะกูว่าเร็วไปไหมเฮ้ย เหมือนวาร์ปขึ้นมานะมันไม่เหมือนเดินนะ คือตรงเนี้ยผมยังไม่ได้คิดอะไรต้องบอกว่าตัวนี้ผมยังไม่ได้คิด แล้วนั่นะเป็นวันแรกที่ผมเห็นหน้าเขาเต็มๆเขาเดินขึ้นมาคือในมือเขาจะถือจะเป็นแฟ้มประกบไว้ด้านหน้า อืเขาก็เดินยิ้มคือมีมารยาทอ่ะคือยิ้มต้องใช้คำว่าโอ้สวยมากอ่ะต้องใช้คำสวยเลยดีกว่า ครับ คือเห็นแล้วอึ้งอ่ะผมก็เลยอ่าพึ่งกลับเหรอครับเขก็ยิ้มไม่ได้ตอบเลยยิ้มแล้วก็เดินเลี้ยวไปเพราะผมยืนตรงตรงตรงตรงหน้าลิฟต์พอดีเขาก็เลี้ยวไปแล้วเขาเดินนำหน้าผมไป ผมคิดในใจผมเดินตามหลังเขานะ คิดในใจนะถ้ากูไม่มีแฟนนั้นจริงๆกูจีบจริงๆนะเนี่ยติดไม่ติดมีลูกกูจีบจริงถ้ากูไม่มีแฟนเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยเออเออเออคือใช้ต้องใช้คำนี้เลยว่ะพูดในใจไม่ได้พูดออกมา เขาก็เดินนะพอผมผมต้อง อ่าเขาเดินไปที่หน้าห้องเขา ผมก็ถึงห้องผมใช่ไหมซึ่งห้องอยู่ติดกัน ครับ ผมก็หันไปยิ้มให้เขารอบนึงแล้วก็เปิดประตูแล้วก็เข้าไป ผมเห็นเขากำลังหากุญแจเปิดประตูอยู่ ก็ไม่ได้สนผมก็ปิดประตู ก็นั่งอยู่ตรงหน้าประตูก่อนด้านในห้องนะซึ่งมันจะมีประตูอ่ามันจะเป็นหน้าต่างบานเกล็ดอยู่ติดกันกับประตู เสียงอ่ะจากข้างนอกมันได้ยินอยู่แล้ว อืมผมก็พอสอบเสร็จเอ้ายังไม่เข้าห้องอีกเหรอผมก็เปิดประตู แล้วก็ชะงงนายมองเอ้ามาอยู่แล้วที่ว่า เข้าไปตอนไหนวะคือปกติเวลามีคนเปิดเปิดประตู อ่ะแต่ละชั้นอ่ะมันเงียบมันต้องได้ยินเสียงถูกไหมเออแต่นี่มันเงียบยิบเลย คือเราก็แบบออ่ะอย่างว่าแหละเขาคง็นระยะเลยมั้งเปิดปิดให้เบาๆไม่รบกวนชาวบ้านเขาครับคือซึ่งมันต่างสายอย่างผู้ชายอย่างเรา ก็ไม่ใส่ใจอะไรมาก วันนั้นอ่ะผมก็นอนเหมือนเดิมครับ โอ้ยไม่ไหวว่าวันนี้หนักกว่าเดิมอีกอ่ะ อืมได้จะตีสามอ่ะคือผมก็ไม่รู้หรอกว่าทำอะไรผมก็เลยแบบวันนั้นผมจำได้ว่า ผมหลับมานอนได้ไมกี่ชั่วโมงอ่ะตื่นมาก็ไปทำงานแล้วครับแล้ววันนั้นน่ะก็คือรู้สึกรู้สึกจะไม่มีงานส่งรูปหรืออะไรเลย ก็กลับเร็วปลายสามก็กลับแล้ว พอกลับมาถึงนี่มันก็เกือบเกือบสี่โมงพอผมกลับขึ้นมาอ่ากลับ อ่าพอถึงจอ่าพอถึง พอถึงตัวตึกเนี่ย ผมก็ขึ้นลิฟต์ขึ้นมา พอลิฟต์เปิดปุ๊บผมจะเห็นไกลๆนะเห็นเป็นป้า เป็นป้าที่ที่ที่อยู่ที่ตึกเนี่ยนะครับ ที่เวลามีลูกค้ามาเนี่ย ป้าเขาจะดูป้าเจ้าป้าเขาจะพาขึ้นมาเพื่อดูห้องจะคอยแนะนำห้องให้ผมก็เห็นว่าป้าเขาอยู่ห้องห้องหมายเลขสิบสามที่อยู่ติดติดกับผมเหมือนหันหน้าเข้าหาห้อง แล้วประตูมันเปิดอยู่บอกอ้าวแล้วป้าเขาทํทำอะไรวะผมก็เดินไป ออกจากลิฟต์ผมก็เดินเดินไปพอผม ถึงหน้าห้องผมก็ จังหวะที่ผมกำลังขายอยู่ผมหันไปหาป้า ป้าก็หันมาหาผมพอดีป้าก็ถามอ้าววันนี้กลับเร็วจังลูกเอาวันนี้พอดีไม่มีงานส่งลูกครับ อะไรประมาณนี้ ผมก็เลยถามอ้าวแล้วป้าทำอะไรอ่ะอ๋อ ป้าพาคนมาดูห้องลูกนะว่าอะไรนะป้าพาคนมาดูห้อง ครับ คือนี่อันนี้ผมอยู่ที่ประตูแต่แค่จะงกนะยังไม่ได้เดินไปหาป้า แค่จะงก เดี๋ยวอ้าวป้าแล้วพี่สาวที่อยู่ก่อนหน้าเนี้ยเขาย้ายไปตอนไหนอ่ะ ย้ายไปแล้วเหรอคือป้าเขาเงียบ แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โน้ตพี่แป๊บนึสางวพี่แป๊บนึงครับ้าพาคนมาดูห้องเนี่ย ดูห้องไหนครับห้องติดกับผมเลย ห้องที่สามเอ้ย ห้องที่พี่เห็นว่ามีผู้หญิงคนนึงอยู่ตลอดเวลานั่นน่ะนะใช่เอาแล้วดิ ผมก็เลยแบบผมก็เลยแบบเอ้ยเขาย้ายไปตอนไหนวะ เพราะเพิ่งจะเห็นเขาเมื่อวานตอนเย็นเองที่ว่าเดินบันไดขึ้นมาเดินขึ้นบันไดมาใช่เปล่า นั่นอ่ะ ผมก็เหมือนว่าถ้าถามป้าเขาไม่พูดอะไรเขาบอกเออเดี๋ยวแป๊บนึงลูกแป๊บนึงแล้วแล้วมันมีผู้ชายผู้หญิงคู่หนึ่งเดินออกมาที่หน้าประตูจริงๆ แล้วก็บอกป้าว่า ห้องนี้แหละป้าห้องนี้โล่งดีเฮ้ยย้ายไปตอนไหนวะไม่ได้ใส่ใจอะไร ผมก็เข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนขาส่งขาสั้นของผมนะเพื่อจะลงมา จะขับมอเตอร์ไซค์ไปซื้อข้าวช่วงเย็นเพราะตอนเย็นผมขี้เกียจทำขี้เกียจทำข้าวจะซื้อมารอแฟน ตอนนั้นแฟนผมมันยังไม่กลับวันนั้นเขาจะกลับเองเขาบอกเขาจะกลับจะขับรถแม่กลับมาเองอ่า ผมอ่ะ พอใส่พอพอใส่ อ่าพอใส่เสื้อผ้าปีเสื้อผ้าเสร็จปุ๊บผมก็ออกมาจากห้อง ผมก็เห็นว่าป้าไปลงไปแล้ว ผมก็เดินไปที่ลิฟต์แล้วกดลิฟต์ลงไปเหมือนเดิมจังหวะที่ผมลงมาจากลิฟต์ใช่ไหมฮะผมก็ออกมาผมก็เห็นป้าเขายืนคุยกับลูกค้าเขาสองคนผมก็เดินไปซื้อข้าวพอซื้อข้าวกลับมาปุ๊บเนี่ย ไม่นานหรอกครับเพราะว่าซื้อแค่ปากซอย พอกลับเข้ามา ก็เห็นก็เห็นผู้หญิง อ่าผู้หญิงผู้ชายคุณเนี่ยที่เขามาดูห้องเมื่อกี้เนี่ย ออกจากประตูไปแล้วเห็นเดินหลังไวๆ ผมก็เดินจังจะขึ้นลิฟต์เห็นป้า เห็นป้าแกกำลังจะเดินขึ้นบันได ผมก็เลยเรียกป้าป้าป้าป้านี่หน่อยป้าก็เดินถอยลงมาบอกอ้าวว่าไงลูกแว่น เขาจะเรียกผมน้องแว่นเรียกลูกแว่น แล้วแต่เขาจะเรียกกันเนาะครับว่าไงป้าแล้วพี่สาวเขาย้ายไปตอนไหนอ่ะเมื่อเช้าเหรอคือป้าเขาดึงผมเข้ามาข้างข้างบันได ที่อยู่ข้างลิฟต์อ่ะเดี๋ยว พี่สาวไหน ก็พี่สาวที่ ที่ไม่รู้เรียนเรียนวิทยลไหนนะแถวนี้น่าจะแถวนั้นแหละมั้งก็ที่อยู่ข้างห้องผมมาห้องหมายเลขสิบสามอ่ะสิบสองเอทับสิบสามอ่ะ อืม ดูแว่นดูแว่นหมายถึงใครก็ผู้หญิงลักษณะแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้บอกบอกป้าเขาไปหมด ป้าเขามึงแต่น้อกเห็นเขาหรอเอาแล้ว แต่ละคำป้า เออ ต้าหมายความว่าผมถามต้าหมายความว่าไงเออ หนูแว่น คือหนูแว่น หนูแว่นมาอยู่ที่เนี่ยเดือนละ เนี่ยทีนี้อันนี้น่าจะเข้าเดือนที่สองนะ ครับ เข้าเดือนที่สองตอนยังไม่ถึงยังไม่ยังยังไม่หมดเดือนที่สองเลยมั้งถ้าผมจำไม่ผิด เออ ยังไม่ถึงสามเดือนใช่ไหมครับ ยังครับ เออต้าเดี๋ยว เดี๋ยวป้าอธิบายให้ฟัง ขึ้นขึ้นไปก่อนขึ้นไปไหนป้า อ่านะขึ้นมาเถอะ ผมก็ขึ้นไปกับเขาแล้วไปจอดที่ชั้นห้องชั้นผมแหละชั้นที่สองเอเป้าก็เดินนำมาเนี่ยบอกป้าจะพากูไปไหนวะครับ คือตอนนั้นไม่รู้นะจะบอกความซื่อบื้อหรือเปล่าก็ก็ก็ก็ไม่ปานอ่ะเพราะว่าผมจะประมาณนั้นเลยอ่ะไม่คิดอ่ะถ้าไม่คิดคือไม่คิดอะไรไงครับ เดินตามป้าไปไปป้าป้าเดินเลยห้องเปิดไว้ไปไหนวะป้าไปไหนมานี่มานี่เขากวักมือเรียกเขาก็ไขเอากุญแจเอากุญแจนะไขประตูนะอไขประตูนะแล้วก็เปิดเข้าไปนะครับ ครับอ่าลูก เข้ามาดูสิพอผมจะโงกหน้าไปไม่ต้องเข้าห้องหรอฮะถุงกับข้าวแทบหล่นนะทำไมอ่ะ มันเป็นห้องโล่งๆ ไม่มีโต๊ะไม่มีเตียงไม่มีอะไรเลย เฮ้ยลูก แล้วพี่โน้ตเห็นใครวะพี่โน้ตขนลุกเลยเนี่ยจริง ๆ คือมันไม่มีใครรับมันมีพัดลมเพดานที่ว่าอยู่ทางด้านหน้าไม่ทางด้านนอก เพราะว่ามันจะเป็นห้องซอย เออ ไม่ต้องนั่นแหละ ผมก็รอเฮ้ยเดี๋ยวแล้วเสียงหน้าโต๊ะลากอะไรอ่ะ เดี๋ยวป้า พอป้าเขาปิดประตูปุ๊บ ทีนี้ก็เดินมา ผมเดินไปส่งป้าที่หน้าลิฟต์ป้าอธิบายผมฟังมันคืออะไรป้า ผมเห็นพี่สาวเนี่ย เขาอยู่ที่นี่จริงๆ คนที่หนูเห็นน่ะ ใช่ เขาอยู่ที่นี่ แต่เขาตายไปในจะสามเดือนแล้วนะเขาไม่อยู่นี่แล้วเขาตายไปก่อน ก่อนที่หนูหนูจะย้ายมาอีกป้าเราเล่นนะเดี๋ยวนะป้า แฟนผมอะตั้งแต่มาสามวันแรกก็ยืนคุยกับเขาเลย ปาเขาบอกอู้คนลุกผมพูดจริงวะเนี่ยจริงจริงพูดเับเพื่อนกันเลยทำกับข้าวมาให้กินด้วยนั่นแหละผมก็บอกป้า เดี๋ยวนะเขาแล้วแฟนผมมีวันมีวันหนึ่งถ้าจะไม่ผิดแฟนผมเขาบอกว่ามีข่าวข้างห้องอ่ะเขาซื้อเขาทำกับข้าวมาไว้ให้เอาเป็นไปไม่ได้ เดี๋ยวแล้วเอาของในใส่ผมไม่รู้เขาบอกว่าจานเป็นจานของข้างห้องเขามันเป็นจานแบบเล็้ๆจานสีชมพูสีม่วงถ้าใครไม่บอกนะฮะ ตามสันเจ้าเหมือนที่เขาเอาไว้ใส่ของถวายวิแล้วรสชาติกเปรี้ยวที่ผมกินเข้าไปอ่ะมันบูดดิทัวร์ครับ มันคือของเส้นที่พ่อแม่เขาว่าให้เขาอ่ะ แน่นอนเลยขนลุกเลยแล้วจานน่ะแฟนผมเดินไปคืนให้ด้วยนะล้างมาไปคืนให้ด้วยนะโอ้เราป้าฟังบอกโอ้ไม่ไหวแล้วลูกเอ้ยเขายังอยู่เลยเนี่ยป้า ผมได้ยินเสียงลากโต๊ะตลอดเลยเวลานี้เวลานี้เวลานี้ป้าพูดขึ้นมาคำหนึ่ง พี่สาวเขาผูกคอตาย เห็นพัดลมม่ดานไหมที่มีตะขอ เออครับ นั่นแหละ เขาผูกคอตายตรงนั้นแหละเอออ้าวแล้วเขาขึ้นไปได้ไงเขาลากโต๊ะ แล้วก็เหยียบจากนั้นขึ้นไปปุ๊บแล้วเขาก็เหมือนกับพอโต๊ะมันล้มมันล้มแบบผิดปกติตอนตำรวจมา เขาบอกว่าน่าจะถีบโต๊ะออกตั้งใจตายแน่นอน ครับ คือตั้งใจที่จะห้อยคือมันต้องต้องการต้องการให้ขามันลอยอะอคือความตั้งใจที่จะฆ่าตัวตายแน่นอนแล้วฆ่าตัวตายทำไมอ่ะ คือก่อนหน้านั้นน่ะผู้หญิงคนนี้เขามาอยู่เนี่ยมาอยู่กับแฟนเขาเออซึ่งแฟนเขาน่าจะเป็นรุ่นพี่ ครับ แล้วเขาอะตอนนั้นน่าจะอยู่มลาลามหกหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่รู้แหละแต่รุ่นพี่ แล้วทีเนี้ย พอมาอยู่ด้วยกันแล้วเหมือนแบบแฟนจะจบก่อนถูกต้องไหมครับ แล้วเขาก็ไปทำงานที่ออฟฟิศแห่งหนึ่ง แล้วเหมือนกับไปชอบพอกับคนในออฟฟิศด้วยกันแล้วก็เลิกเหมือนทิ้งเรื่องนี้ไปเออนี้ไปจับได้เขาก็เสียใจมาก คือเราบอกว่าไปช่วงก่อนสอบด้วยบอกเอาแล้วเชียวเดียวนะ แฟนผมบอกว่าน่าจะทำรายงานเมืองอันนี้แบบประมวลรายการประมวลรายการในสมองเลยนะ ครับ เฮ้ย ก่อนสอบด้วย เครียดด้วย ไหนจะต้องคิดค่าตัวตายเนี่ยต้องคิดแผนสอบด้วย อ่ะ อ่ะ ตอนนี้อยู่ในหัวผมหมดละพาป้าสุปป้าก็จะบอกว่าเขาตายไปสองสาเดือนแล้วลูกก่อนจะเข้ามาอีกนะ ก่อนลู้จะเข้ามาสองสาเดือนเลยนะโอ้ยครับป้า แล้วแฟนเราอ่ะ จะจะพูดกับเขายังไง ผมบอกว่า เดี๋ยวก่อนแล้วกัน เดี๋ยวผมแฟนผมมันกลัวแน่นอนแต่เปนคนกลัวผีอยู่แล้ว เดี๋ยวผมหาโอกาสคุยกับแฟนแล้วกัน โอเค โอเค แต่โอเคใช่ไหมเขาไม่ได้มากวนหนูใช่ไหมอืม ไม่ครับ ป้า ก็คือยังไม่จัดจ่าหรอกครับ ครับพูดกับเขาป้าเขาเนี้ยเหมือนพวกป๊อก็ไปเจ้ายังไม่จัดจ่าหรอกครับ ครับอะไรประมาณนี้ เขาก็ลงลิฟต์ไป ผมก็เดินเชื่อไหมตอนรอบเนี้ยคือเดินไม่ปกติแล้วนะผมอะผมเดินแบบก้าวยังก้าวก้าวยังก้าวอะจำคิดจำคำแล้วตอน ครับ พอแบบพอใกล้ถึงห้องผมก็จะเอาไหล่เนี่ยเฉียดกับผนังละ แล้วก็มือเอื้อมเปิดประตูล้วก็ไหลเข้าห้องไปเออ ตอนเย็นแฟนกลับมาประมาณ เกือบสองทุ่มเอารถเก่งแม่มาอืม พอแฟนมา ก็เปิดประตูเข้ามาเลยโอ้สบายใจเลยซื้อของกินมาเยอะแยะวาวครับป้าของกินเยี่ยมเลยเนี่ยมีทั้งของแม่แล้วก็ที่แม่ทำให้แล้วก็มีที่ซื้อมาด้วยครับ ผมก็เรียกอะไรเขาเรียกเข้ามาในห้อง แม่แม่เขาเป็นเขาเป็นอะไรละเขามานี่ปุ๊บพอเข้ามาผมก็ถาม แม่คุยกับพี่สาวเนี่ยข้างห้องเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ก็สามสามวันแรกมั้งถ้าจำไม่ผิดอาทิตย์แรกอะที่ที่ที่ย้ายมา อืมแฟนก็ถามทำไมอ่ะเอเปา่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วดูจากจากรูปร่างแล้วเนี่ยเขาเป็นนักศึกษาประมาณปีไหน ก็น่าจะปีแรกแหละกระโปรงยาวมั้งน่าจะโปรงยาวน่าจะปีแรกหรอเออ ก็เป็นผมก็เลยถามว่าแล้วที่คุยคุยในลักหนา เอ้าทำไมเขามากวนหรือเปล่าไม่ได้มาคุยเออไม่ได้มากวนถามเฉยๆว่า เห็นคุยกันบ่อยเขาก็ถามข้อมูลไงว่าเออ อยู่เพราะว่าต่อไปเขาต้องเข้ามหาลัยใช่ไหมอ่า ก็ถามก็เหมือนกับ มีการเป็นการถามข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับโรงเรียนหรือเปล่าแล้วหรือเปล่าประมาณนี้แหละที่แฟนเขาพูดผมจำไม่ได้เกี่ยวกับการศึกษาการเรียนนี่แหละผมว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรต้องคุยได้ไม่ได้ว่าไม่ได้ห้ามบอกหรออืมอืมอืมจะกินไหมเออไม่กินจะกินข้าวกินข้าวเรียบร้อยแล้วเขาก็ของไปแช่ตู้เย็น เสร็จอาบน้ำอาบน้ำผมก็วันนั้นผมเปิดดูเวลานะ เดี๋ยวดูนะวันเนี้ย จะได้ยินเสียงไหมก่อนก่อนรายการจะมา อ่า ผมก็ดูผมดูนาฬิกาเพราะนาฬิกาจะอยู่เหนือปลายมันอยู่ที่ปลายเตียงแล้วผมจะติดเอาไว้ที่ผนังเหนือทีวีขึ้นไปพอเข้าตีห้าปุ๊บผมสลับช่องเลยเป็น ESPN จากการ์ตูนนะแฟนผมดูอยู่แล้วป้ารายการยังไม่มาจะรีบเปลี่ยนทำไม คือในใจผมกูดักไว้ก่อนกูดักกูดักไว้ก่อนดักทางไว้ก่อน พอจะแค่สักพักประมาณครึ่งชั่วโมงรายการก็เริ่มเปิดละอ่าฝรั่งก็จะพูดแล้วโฆษกฝรั่งพูดแล้วพวกนี้นั่นนี่นั่นพอคุณพี่ท่านผู้ฟังเสียงมาเหมือนเดิมครับ เสียงมาจริงๆแล้วตรงเวลาด้วยห้าทุ่มกว่าเสียงคืดคาดคืดคาดผมเล่นเสียงเลย ผมเล่นเสียงจนไปเกือบครึ่งอ่ะจนทางผมบอกว่าป้าเปิดดังทำไม อืมเออวันนี้หูไม่ค่อยดีไม่รู้อะไรมัน ไม่รู้อะไรติดหูขีุู้ไอขี้หูเยอะหรือเปล่าไม่รู้ ครับอะไรประมาณนี้คือเออคือไหลไปทั่วตอนนั้นพูดไม่ถูกแล้วอ่ะไหลไปทั่วแล้วอ่ะ คือเสียงมันอยู่ข้างหลังผมอ่ะผมรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วไงแต่ผมไม่รู้จะพูดยังไงกับแฟน ผมก็ก็อารีเสียงมันหน่อยก็ได้เดี๋ยวมันบ่นก็ดีเสียงลงมานิดนึง แต่ก็ยังดังอยู่นะวันนั้นอ่ะเชื่อไหมว่าปกติอะผมจะเป็นคนนอนดู แต่วันนั้นอะผมนั่งอยู่ปลายเตียงคือไม่ได้นอนบนเตียงเพราะหัวนอนมันอยู่ติดกับผนังไง ผมนั่งอยู่ปลายเตียงดูจนรายการจบ อ่าแต่ก่อนที่รายการจะจบอะแฟนผมก็เดินไปหยิบของมากินแล้วก็ดูกับผมใช่ไหมสักพักหนึ่งอะผมได้ยินเสียงแว่วๆเข้าหู นะ คือเสียงทีวีมันก็เปิดดังอยู่แล้วด้านหน้าครับแฟนผมนั่งอยู่ด้านข้างกันไหนเสียงมาทางหูซ้ายนะทางด้านอ่า ทางด้านแฟนนั่งอยู่อะผมว่าสิ่งที่ผมได้ยินเนี่ยมันเป็นเสียงเบาๆ ประมาณแบบพี่ชอบหนูหรออือผมก็ฮะแม่พูดอะไรอะพูดอะไรอะคือ ในปากเขมีแต่ขนมอยู่อะพูดอะไรไม่ได้พูดเลยนี่ดแต่เสียงมันชัดมากคำว่าพี่ชอบหนูเลยผมนั่งคิดสักพักหนึ่งหมานเข้าแล้วกูจำได้ไหมที่ผมบอกว่าเดินตามหลังเขาแล้วในใจผมคิดคิดคิดอะไรอยู่ เออ เออ ถ้าไม่มีแฟนกูจีบเลยนะเนี่ย คนเนี้ย ใช่มานเข้าผมแล้วไงกูไม่น่าคิดเลยตอนนั้นผมไม่ได้เอกใจว่ามันมันคืออะไรเฮียตกใจโุ้ย โทษครับโทษครับโทษครับโทษครับโทษครับเออเออไม่เป็นไรพี่เล่าตามเลยเออตามอารมณ์เล่าเลย ครับครับครับครับครับอ่า ต่อครับต่อก็จังหวะที่ ผมกำลังคิดอยู่อะเอาเรื่องทางเข้าแล้วทำไงดีวะจะบอกแฟนดีไหมเอาไม่บอกเลยกว่า ผมก็ปล่อยจนรายการจบแต่แฟนผมมันหลับก่อน แล้ว เวลามันนอนอ่ะ มันชอบหันหน้าหันตะแคงเข้าหาอ่า หาผนัง แล้วผมจะเป็นคนชอบนอนชอบนอนกอดเขาข้างหลังอะประมาณประมาณนั้นแหละ อืมพอผมนอนออกไป อันนั้นน่ะคือ ตอนผมปิดทีวีเสียงเสียงมันไม่มีแล้ว เสียงคือทั้งชั้นมันเงียบหมดในห้องผมก็เงียบผมก็โอบแฟนผมก็นอนแล้ววันนั้นผมเปิดหน้าต่างเอาไว้ ผมจำได้วันนั้นน่ะ โต๊ะทำงานผมที่อยู่ติดหน้าต่างน่ะเก้าอี้อ่ะมันเสียบอยู่ใต้โต๊ะนี่ออกใช่ไหมครับ แต่หน้าต่างผมมาเปิดเอาไว้ เพื่อให้ลมมันเข้าแค่คู่เดียวอ่ะ มันมีเสียงเหมือนมันเป็นเสียงล้อเลื่อนอ่ะ ผมฟังดูยังก็เป็นเสียงเก้าอี้เลื่อนมันเป็นเก้าอี้เลื่อนแบบออฟฟิศนะฮะเสียงมันไม่ค่อยเลื่อนแบบเลื่อนมันมันเลื่อนมันไหลออกมา ครับ ผมก็ลมพัดอะไรวะอืมอันนี้ผมก็ลืมตาแล้วก็ตะแคง คือไม่ได้หันไปเลยทีเดียวเหมือนกับ ผมมีคนแบบนี้อยู่แล้วเยี่ยวตัวแล้วหันมองหางตาเก้าอี้ที่ผมเห็นน่ะมันเป็นเก้าอี้ที่ผมนั่งอยู่ประจำประจำแต่ว่า โตค่าผมเสียบเอาไว้แล้วไม่ได้ไปยุ่งมันเลย อืแต่ตอนเนี้ยเขาอีอารมณ์มันเหมือนมันเหมือนมีคนดึงมันออกมาแล้ว ทางรก้อีมันหมุนมาทางผมอ่ะ ครับอารมณ์เหมือนคนกลางนั่งดูเราอยู่อ่ะอะไรประมาณเนี้ยเหมือนเหมือนจริงๆแล้วมันมีเหมือนเหมือนมันมีคนนั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วทีนี้เก้าอี้มัน ค่อยๆหันมามองเราอย่างเงี้ยถูกป่ะพี่ ใช่ประมาณนั้นอ่ะผมก็ไม่รู้พรามันแรงขนาดนี้หรอ่ะคนลุกว่ะเออ อันเนี้ยคือผมนี่แผมตกใจตรงนี้แหละว่าเฮ้ยคือมันยังไงแน่วะลมแรงขนาดนหนแต่ว่าลมคือผมรู้สึกอยู่เพราะลมลมมันวันนั้นมันมีลมนะพราะพม่ามันก็แบบ มันก็ปิวตามลมใช่ไหมพม่านที่ผมเกิดเอาไว้อ่ะแล้ววันนั้นอ่ะ ผมก็เลยเดินแบบลุกขึ้นมาแล้วก็ เดินเข้าไปแล้วก็หยิบเก้าอี้น่ะยัดใส่กลับเข้าไปครับผมก็เดินกลับมานอนเหมือนเดิมครับ ผมนอนท่าท่าเดิมก็คือหันหน้าเข้าหาแฟน แค่คู่ใหญ่ๆอ้าวอีกแล้ว เสียงไม่แล้วอิ๊บอิ๊บอิ๊บอิ๊บแต่รอบนี้ผมไม่หันแล้วนะไม่หันปล่อยมันอยากจะไหลมึงไหลไปกูอยู่มาตั้งเป็นเดือนๆมึงไม่ไหลมาไหลอะไรวันนี้ เออพอเสียง ไอ้ล้อเลื่อนเนี่ยมันเงียบไป ผมได้ยินเสียงเหมือนบางอย่างขยับอยู่บนโต๊ะอันนี้ผมฟังชัดเจนว่ามันเสียงมันมันมันมันเป็นเสียงบนโต๊ะทำงานแน่นอนครับถ้ามีใครขึ้นไปเดินหรือเหยียบน้ำหนักของคนที่กดลงโต๊ะเสียงมันจะเป็นประมาณไหนครับมันจะแอก ไม้จับใช่ไหมไม้ มันเบียด มันจะต้องมันประมาณนั้นแหละเออ มันไม่ใช่ไม้ครับ มันเป็นโต๊ะออฟฟิศอะนึกถึงโต๊ะออฟฟิศอะครับอ่าอ่าอแต่ไม่มีกระจกอ่าอ่าอ่า นั่นแหละฮะแต่เสียงก็จะอยู่ มันจะอยู่ข้างหลังผมตรงนั้นพอดี มันเสียงมันมาจากจุดเดียวกับเก้าอี้ไงเฮ้ย ผมก็ฟังอยู่ อารมณ์เหมือนมีใครมาหยิบของมันโต๊ะมันโต๊ะผมอ่ะ ครับ เสียงมันมันมันปนไปหมดไงผมก็อะไรวะ ที่ผมจากที่ผมไม่อยากหันนะอืมผมก็ค่อยหันไปแล้วก็หลีตามอง อันนี้ไม่ช็อกไม่ได้แล้วนะคุณพี่พอผมหันกลับไปเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นอ่ะ อันเนี้ยไม่ได้อยู่บนโต๊ะนะแต่อยู่ตรงขอบหน้าต่างที่อยู่ข้างโต๊ะอ่ะที่อยู่ที่หัวโต๊ะอ่ะขอบหน้าต่างที่มันมีมุ้งลวดปิดอยู่อ่ะ ครับ ผมเห็นเป็นผู้หญิงใส่ชุดนักศึกษาที่กระโปรงยาวอะแต่เห็นตั้งแต่ตั้งแต่ทางหลังลงมาถึงสะโพกแล้วก็เห็นขายืนขอบหน้าต่าง แล้ว ที่ขอบหน้าต่างผมก็เฮ้ย แค่เฮ้ยเดียวเท่านั้นแหละ เหมือนร่างเขาโดดลงไปจากตาจากตึกอะจากเ้าตึกผมอะทำไม เดี๋ยวตอนนี้กำลังแบบงงกับพฤติกรรมของผู้หญิงคนนี้ว่าใช่ถ้าตามเรื่องผมยังไม่ได้ตอบเลยถ้าตามเรื่องอะตามที่ผมฟังไล่ตามพี่โน้ตมา คือเขาผูกคอตายใช่ใช่แต่ตอนเนี้ยเขาเปลี่ยนไปเป็นกระโดดตึกทุก ยังไง นี่แหละ อันนี้เดี๋ยว เดี๋ยวอธิบายให้ฟังทีหลัง ตรงนี้ผมก็งงปกแต่ผมมั่นใจว่าเป็นผู้หญิงคนนั้นแน่นอน เพราะผมจำกระโปรงเขาได้ ครับ ผมลุกขึ้นมา ผมกระชากแฟนเลยนะกระชากแม่แม่ตื่นแม่อะไร เออ เปิดไฟก่อนแต่นี่ผมเปิดไฟต้องใช้ว่าเป็นไฟเป็นไฟสีเหลืองหัวเตียง ไฟสมัยก่อนมันก็จะเป็นหลอด หลอดแรงเยียนเป็นโคแบบเก่าเนาะ ครับ มันก็เหลืองนวลที่มันจะเป็นตอนตอนนั้นมันจะมีแบบระบบที่สามารถหลีไฟได้แล้วก็ขยายไฟได้ รับต้องตัดหลีอยู่ซึ่งหลีมันหลีไม่มาก เอาแบบพอโรแมนติกไงกาแฟอะไรประมาณนี้มาก่อน ผมก็เปิดปุ๊บต้องตัดไฟแล้วปล่อยไว้งั้นป้านะมามาอะไร เออป่าป้าฝันไม่ฝันร้าย โอ้ยแค่ฝัน พอแฟนคือมานั่งปุ๊บ อะไร มีอะไร แล้วเปิดไฟทำไมเดี๋ยวก็นอนไม่ได้เนี่ย เออวันนี้เขานอนเปิดไฟนะแม่นะ แล้วเขาหันหน้ามา แฟนผมนะ หันหน้ามาแล้วขมวดคิ้วป้ามีอะไรปะเนี่ย แปลกๆนะคือมันจะเป็นคนจับจับโกหกผมได้ง่ายมาก เป็นเป็นคนเดียวที่จับโกหกง่ายมากคือเก่งมากผมก็เปล่าไม่มีอะไรคงฝันร้ายแหละเออก็นอนนอนนอนแต่เปิดไฟไว้นะบอกเออตามใจแล้วกัน ผมก็ได้พูดอะไรมาก ผมก็นอน นอนไปนะ คืนนี้เปิดไฟหัวเตียงแต่ว่าหันหลังให้กับหน้าต่างเขานะ ครับ ผมก็นอนไปขนาดแฟนผมก็เริ่มกดละ อันเนี้ยเป็นรู้สึกสุดท้ายของวันนั้นเลยนะความรู้สึกสุดท้ายเลยนะ ครับ คือไม่ได้ยินเสียงพี่ ไม่ได้ยินเสียงโต๊ะ แต่ เป็นการขยับของเตียงแน่นอน เสียงเหมือนคนที่อยู่เสียงเหมือน เสียงเหมือนด้านหลังผมอะซึ่งมันจะมีช่องว่างระหว่างอ่าระหว่างเบาะใช่ไหมครับขณะที่ผมนอนตะแคงอารมณ์เหมือนมีบางอย่างกดลงเบาะอะถ้าจะพูดถึง เหมือนเหมือนคนขึ้นมายืนก็ได้อย่างนั้นก็ได้ มันคนเหยียบเบาะหรืออะไรหรือหรือฟูกประมาณเนี้ยมันจะมีการที่พวกของเตียงผมก็เอาแล้วไม่ใช่มาสภาพแบบนี้นะ แต่ทุกความมั่นใจอ่ะ คือผมก็ได้งทำเป็นหลับ ครับเราก็ใช้ว่าแกล้งให้มันหลับตอนนั้นในหัวคิดว่าเออถ้าเราแกล้งหลับมันคงไม่รู้หรอกอะไรประมาณนี้ ครับ ผมก็แกล้งแบบพยายามจะทำท่าพลิกแบบใจชู้เสือคงไม่มีอะไรหรอกมั้ง แต่มันยังไม่ทันได้พลิกหรอกครับจัหวะที่ผมขยับขยับขยับตัวให้เหมือนให้สิ่งที่อยู่ข้างหลังผมรู้ว่าผมกำลังจะตื่นเออเผื่อมันจะกลัวผมได้อะไรประมาณนี้ตอนนั้นคิดแบบนี้หนี้าขึ้นมานอนนิดนึง ครับ อันนี้ผมต้องใช้ว่าตัวแข็งทั้งตัวนะ เออตะแคงหันมานิดเดียวอ่ะหนีตาขึ้มมองนี่ตัวแข็งแล้วนะ สิ่งที่ผมเห็นน่ะ คือลักษณะตอนแรกผมคิดว่าเขาน่าจะยืนอยู่ข้างหลังผมเอ็ดจูนยืนอยู่บนเตียงแต่ไม่ใช่ครับอารมณ์เอาคางอ่ะมาเชยอยู่ที่ขอบเตียงอ่ะ ขอบเ้ยเอาคางมาขอบอ่าเชยขอบฟูกฟูกอ่ะหมายถึงขอบเตียงอยู่เงี้ยเอาคอคออย่างเงี้ยเหรอพากไว้อ่ะ เออ แล้วก็พูดคำว่าพี่ชอบหนูเหรอ อยู่ได้ไหมอะอย่างนั้นเลยอะตายเออพี่ชอบหนูเหรอ ยังไงต่อปักหลุดทันทีครับปักหลุดสิครับป๊อกเลยเหรอป๊อกเลยคือป๊อกไปเลยคือปักหลุดทันทีเลยครับ อารมณ์แบบพื้นอะแบบพื้นแบบตั้งแต่เท้า ในยันหัวเลยพื้นอารมณ์ ถ้าใครถ้าใครเคยลุกคนหัวลุกนี้จะรู้ความรู้สึกผมอะคุณวีจะรู้จะขึ้นแบบนั้นเลยนะ เฮ้ยผมจะบอกแบบนี้ว่าผมจะบอกว่า ไออาการขนหัวลุกจนจนป๊อกเนี่ยผมเคยมีอยู่ทีนะป๊อกแบบเนี้ย ตอนบวชอันนั้นตอนนั้นตอนบวช ผมจะบอกว่า ไม่ตอนบวชนี่ไม่เด็กเด็กอะไรเงี้ยบวชเป็นพระเนี่ยเออตอนบวชเป็นพระนี่แหละคือแบบมันจะรู้สึกความสั่นสะเทือนของเม็ดเม็ดลูมขนบนหัวแล้วมันจะรู้เรื่องเลยอะตัวมันจะซาไปหมดแล้วตัวมันจะชาแบบชาแล้วหายอย่างนั้นเลย แล้วก็หายไปเลย เออหายไปเลย รู้สึกจีกือเช้าแล้วพอตื่นมาก็เห็นแฟนผมนั่งเปิดทีวีอยู่ผมว่าเห็นเขานั่งอยู่ปลายเท้าใช่ไหมปลายเตียง ผมก็ตกใจก่อนเลยซึ่งมันเป็นภาพเดียวกับที่ผมเห็นตอนแรกอะที่เป็นผู้หญิง วันที่สามกลับบ้านอะแล้วคิดว่าเป็นแฟนอะผมก็เลยแบบนึกภาพขึ้นมาได้ อืมแต่ผมไม่มั่นใจว่าใช่คนเดียวกันไหมครับ แต่จังหวะที่ผมมาเห็นแสงทีวีอะกระทบกับหน้าเขาโอ้โหแฟนเห็นกูเอง คือตอนนั้นโล่งลุกขึ้นมาแม่ตื่นมาไม่เรียกป้าวะป้าเมื่อคืนป้าเจอใครป้าเจออะไร บอกมาเดี๋ยวนี้เลยป้าไม่ได้เจออะไรฝันร้ายอย่ามาโกหกอาการแบบเนี้ย ต้องเจออะไรแน่นอน เหมือนคือ เหมือนเหมือนคือเราไปไหนไม่ได้ แล้วหรือไปคือมันถูกจับได้แล้ว อ่ะ คือมันไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอก็เลย บอกไปว่าแอบพี่สาวอยู่ข้างห้องอ่ะแม่บอกว่าคุยตั้งแต่เราย้ายมาใหม่แล้วใช่ปะเออทำไมอ่ะเมื่อวานนี้ก่อนแม่กลับมาช่วงเย็นอ่ะป้าลงไปซื้อข้าวแล้วก่อนก่อนที่ป้าจะไปซื้อข้าวป้า กลับมาจากทำงานใช่ไหมป้าเห็นป้าคนหนึ่งอ่ะ ป้าจำป้าคนนี้ได้ใช่ไหมที่เขาเป็นคนพาเราขึ้นมาดูห้องตอนแรกเออ จำได้ ไปยืนอยู่ข้างห้อง ทำไมอ่ะเขาบอกเขาพาคนมาดูห้องอ้าวพี่สาวเขาย้ายไปแล้วเหรอ ถามพวกเขป็นคำถามเดียวที่ผมถามป้าเลยอ่ะคำถามเ้วยกันผมก็เลยบอกว่า นั่นแหละเราก็ไม่รู้ตอนแรกพอเขาลงไปซื้อข้าวกลับมา เจอป้าเขาอยู่ข้างล่างก็เลยเรียกป้าเขาถามป้าเขาบอกว่าไม่มีใครอยู่ห้องนั้นน่ะ มาตั้งนานแล้วนะ ก่อนเราจะมาอยู่สองสาเดือนด้วย บอกจะป้าเหรอฉันยังคุยกับเขาอยู่เลย นั่นแหละแล้วกับข้าวนี่คือมันเข้าเรื่องหมดเลยอะกับข้าวเขาก็เป็นคนทำให้ รู้ไหมไอ้ที่เรากินเข้าไปอ่ะ สันนิษฐานว่าคืออะไรรู้ป่ะ น่าจะเป็นของที่พ่อแม่เขาไหว้ เดี๋ยวป้ากำลังกำลังพูดอะไรเขาเขาเขาผูกคอป้าบอกผูกคอตายในห้องมาก่อนศพอะเขาเก็บไปนานแล้วนะห้องนั้นไม่มีใครอยู่นะ แล้วเมื่อวานอ่ะ ป้าเขาเดินพาขึ้นมา แล้วเปิดห้องให้ดูห้องโล่งๆไม่มีอะไรเลยนะ มา มาพูดกับใคร คือแฟนผมช็อกเลยทำตาโตแบบเป็นไปไม่ได้นะป้าเพราะกลัวอย่าพูดอย่างนี้เขากลับบ้านจริงนะเว้ยเอางี้มาเดี๋ยวออกมาด้วยกันจังหวะที่เดินมาจากห้อง แล้วก็ลี้ไปตรงห้องข้างๆ อันนี้เป็นเป็นบานบานเกล็ดแบบทึบ แต่ว่าตอนเช้าแสงมันส่องใช่ไหมครับ จากประตูด้านในเข้ามาเนี่ย คือแค่เอามือป้องก็รู้แล้วว่าข้างในมันเป็นห้องโล่งไม่มีอะไรอ่ะไม่มีโต๊ะไม่มีอะไรอคือแฟนผมก็เป็นไปไม่ได้หรอกก็คุยกันปกติอ่ะ ก็มีอยู่วันหนึ่งช่วงเย็นน่ะลงไปซื้อของเห็นแฟนเล่าให้ฟังว่า ก็ยังเดินไปเลือกของที่ตลาดตลาดนัดข้างๆเลย เฮ้ย เหมือนเขาใช้ชีวิตเป็นเพื่อนกันอ่ะ ครับ คือผมอันนี้เราข้อมูลนี้ผมไม่ยังไม่รู้มาก่อนหน้านั้นไงแต่เราพูดประมาณนี้ ป้าเลยผมก็เลยว่า ไม่ใช่แม่เดี๋ยวแม่ลงมาคุยกับป้าถ้าแม่ถ้าถ้าถ้าแม่ไม่เชื่อนั่นแหละครับพอตอนที่ยงก็ลงไปข้างล่างไปตามหาแม่ป้าแล้วคุยเขาหลังเจอเขาหลังตึกก็ไปคุยกันอาป้าบอกเขาทีที่แฟนผมไม่เชื่อ ป้าเขาพูดพูดพูดพูดพูดจนจบอ่ะป้าเขาบอกว่าแนะนำนะไปทำบุญที่เขาเถอะเขาน่าจะยังอยู่แหละเพราะเขารอแฟนเขาเขารอแฟนเขากลับมา เพราะคำพูดก่อนก่อนที่เห็นเขาพูดได้ฟังป้าก่อนที่เขาจะผูกคอตายนะว่าแฟนเขาบอกว่าเขาจะกลับมาหาให้รอที่นี่ อาจจะเป็นคำสัญญาของเขาที่วิญญาณถึงไม่ไปไหน ส่วนหนึ่งเขาพูดแบบนี้บอกโอ้ตายนี้ไม่ไหวอ่ะผมอยู่ไม่ได้นะ ลากโต๊ะทุกคืนเลยเสียงทุกคืนเลยลูกใช่ป้าเขาลากโต๊ะนี้ทุกคืนเลย แฟนผมก็ได้ยินเออ เสร็จแฟายนห้าซิดอยู่นะเออเออแต่ก็ต้องทนอยู่อีกเดือนนึงอ่ะ เพราะว่าไม่งั้นจะได้จำมันจะไม่ได้มาจำคืน เมื่อก่อนมันจะไม่ใช่หกเดือน เมื่อก่อนมันใช้ มันสามถึงห้าเดือน มันแล้วแต่ที่ ตามสัญญา อืมไม่งั้นเขาจะเขาจะไม่ให้เงินมาจจำคืน ก็ทนอยู่ไป ก็ต้องทนทนฟังเสียง เนี่ย ไปอีกเกือบครึ่งเดือนถ้าจำไม่ผิดจากนั้นก็ย้ายออก ย้ายมาที่แถวแถวเพชรบุรีสักใหม่อยนั่นแหละครับ อันนี้คือจุดหนึ่งนะฮะ เรื่องที่ผมเล่าไปตรงนี้นะจริงๆมันยังไม่จบแค่นี้นะจริงๆมันมีอีกนิดนึงกันช้อยอีกนิดนึงคือหลังจากที่ผมย้ายออกมาแล้วเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่า ช่วงปลายปีสามแปดอะมันจะเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่ผมแข่งก่อนที่จะคัดตัวเข้าทีมชาติ แต่ผมเลิกก่อน เพราะเหตุการณ์หนึ่งครับ อันนี้ผมไม่รู้นะว่าเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะที่ผมบอกไว้ตั้งแต่แรกว่า ผมอยู่ชั้นสิบสองเอถูกไหมฮะชั้นสิบสองเอห้องหมายเลขสิบสองห้องที่อยู่ติดกันคือ สิบสองเอ สิบสาม อืม อ่า ปีนั้น เป็นปีสองพันห้าร้อยสามสิบแปด ปี ถัดมา ปีสองพันร้อยสามเก้า เดือนสิงหาคม วัน ที่สิบสองสิงหา ผมเสียแฟนผม เฮ้ยด้วยอุบัติเหตุรถชน แล้ว วันเกิดผมคือสิบสามวันถัดไป หมายถึงว่าแฟนพี่เสียก่อน วันเกิดพี่หนึ่งวันเหรอถูกต้องครับ คือผมไม่ได้ไม่อยากเอาเรื่องเอาเอาเอาเอาเรื่องของผู้หญิงคนนี้มารวมเกี่ยวกับเกี่ยวกับหมายเลขตัวเลข แต่ผมกำลังจะคิดว่า มันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ที่บอกเหตุหรือเปล่าเออลางบอกเหตุตัวเลขที่เรามองข้ามไปใช่แต่ที่สำคัญคือก่อนที่เราจะย้ายออก อันนี้ต้องพีคในพีคเลยครับก่อนที่ผมจะย้ายออก ตอนนั้นอ่ะ ผมจำได้ผมเดิน ผมเดินออกมาจากห้องวันนั้นน่าจะเป็นวันสุดท้ายเพราะเราเก็บของเอาไว้แล้วแล้วตอนเรา อนเย็นผลของกลับ ตอนนั้นอ่ะ ผมไม่แน่ใจผมปิดประตูเสียงห้องประตูห้องดังหรือเปล่าหรือว่าปิดแรงหรือเปล่า จังหวะที่ผมปิดประตูเข้า่าเข้ามาเนี่ยผมได้ยินเสียงบางอย่าง มันตกตกพื้น มันเป็นเสียงโลหะเล็กๆอ่ะใกล้ๆตกด้านข้าง ซึ่งมันเสียงมาทางทางหูขวา ก็เท่ากับว่าเป็นห้องที่อยู่ติดกันผมก็จะงวกมองอะไรตกที่พื้นนะอะไรนะนั่นอะไรทองทองอ่ะใต้ห้องเปล่าคือเราก็เดินไปคือเราไม่ได้สนใจเพราะตอนนั้นมันเป็นตอนเช้าอยู่ อื เออป้าย ห้องหลุดแม่ป้าย ห้องตัวหลังหลุดครับเออไปเก็บให้เขาหน่อยเถอะไปเก็บให้เขาหน่อยตัวเองก็กลัวแล้วแล้วให้เราไปเก็บ คือเราอ่ะ เดินเข้าไปสองคนแฟนก็จับที่คนท่อนแขนบนใช่ไหมผมก็เดินไปเพราะว่าไอ้ตัวเลขมันตกอยู่ที่พื้นตรงประตูหน้าห้องเลย อืมผมก็จะเอื้อมือไปไปหยิบแฟนดึงแขนกระชากแขนกลับโอ้อะไรมาผมก็ตกใจไงอะไรแม่เห็นไรตาตาดูดีๆดิอะไรดูที่ป้าย ดูที่ป้าย อะไรดูอะไร พอหันไปที่ป้ายปุ๊บ คือต้องบอกก่อนว่าป้าย มันตกลงมาแล้วมันไม่ได้ตกมาตรงๆ มันตกแล้วมันตะแคงอ๋อป้ายมันป้ายแทนที่าผีมันยัียงลงมาแค่นี้ ใช่จากคำว่าสิบสามจากมาเรื่อบสามมันกลายเป็นคำว่าผีไงเมื่อท้าผมรู้สึกโอ้โหไม่ายดีกว่าไม่เอาละอะไรมาเตือนกูวะเนี่ยคือเป็นเพราะแบบนี้หรือเปล่ามันเป็นสัญญาณเตือนก่อนล่วงหน้าปีหนึ่งหรือเปล่า ชั้นสิบสองห้องสิบสามแฟนผมเสียวันที่สิบสองก่อนมันเกิดผมสิบสาม ผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นรางบอกเหตุมากกว่า แต่ผมไม่ทันได้คิด ในมุมผมนะในมุมผมนะ ผมไม่อยากให้เอามาปฏิปต่อกันนะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าในในมุมนี้ผมไม่เคยคิดในมุมในมุมผมมองผมก็แค่มองว่า เอออาจจะเป็นเรื่องบังเอิญที่ที่เลขมันดันมาจับพัดจับผูตรงกันในช่วงที่พี่เสียแฟนไป แต่ก็เออแสดงความเสียใจกับพี่โน้ตก่อนเรื่องแฟนที่เสียไปนะฮะ ครับเรื่องนี้ครับ คือต้องบอกว่าคือมาประมาณถึงว่าพลังตัวเลขต่างหากที่กำลังลังเตือนผมแต่แค่ผมไม่รู้หรือมองข้ามไปแต่ไม่ได้คิดว่าเอาเอารวมกันเพราะไม่ใช่เขาเขาคงไม่เอาไม่มีผีที่ไหน เอาชีวิตคนไปได้หรอกครับถ้าเราไม่ไปอะไรที่มันหนักหนักหน่วงจนเกินไปอย่าไปรับที่เขาหรืออย่างที่เราไปเจอเจอกันนะที่เรารู้กันเรื่องก็จะประมาณนี้แหละคุณพีหลอนเบาๆครับพี่โน้ตหัวชั่วโมงผมผมจะบอกว่า ถ้าพี่โน้ตจำได้ในสมัยยุคแรกๆ ที่ผมยังจัดอยู่ในวีซิง เลยอ่ะ พี่โน้ตจำ จำ จำห้องข้างๆ ผมได้ไหม เออจำได้ จำได้ที่มีเสียงผู้หญิงรอดออกมา อ่าเออมันเอ้ย ได้ได้ยินเสียงผู้หญิงเลยเหรอ ผมไม่ได้ยินผู้หญิงได้ยินเสียงเลย ผมไม่ได้ยินเสียงผู้หญิงนะ แต่ผมมาแค่รู้สึกว่ามันมีเสียงในการใช้ชีวิตอยู่ห้องข้างๆผมใช้ชีวิต เออเออขยับของ เออของผมใช้ชีวิตเลยนั่งตำน้ำพริกเลย เออ นั่งเอออย่างนั้นเลยเธอใช้ชีวิตเลยแต่ทีเนี้ยประเด็นคือ ผมมันมีอยู่จังหวะหนึ่งผมเอาขากล้องอ่ะต่อเอาโทรศัพท์เกาะกับขากล้องยาวๆไว้ขากล้องเซลฟี่อ่ะที่มันเอาตั้งขาชะเง้อไปดู แล้วห้องห้องนั้นไม่แล้ว ใช่อันนี้ผมปิดท้ายนิดนึงนะแล้วสุดท้ายคำตอบที่ผมได้คืออะไรรู้ไหมคุณบีอะไรผมอ่ะ พอมีวันละช่วงเวลาหนึ่งผมได้กลับไปที่ซอยนั้นอีก แล้วผมจำภาพนะคือ มันไม่นานมากหรอกหลังจากนั้นอ่ะ ก็คือน่าจะเป็นช่วงต้นปีก่อนจุดจีนปีนึงกลับไปผมผมไปซื้อเป็ดใช่ไหมไปซื้อร้านอะไรมันมีร้านก็มีเป็ดอยู่แถวๆนั้นผมก็ไปซื้อแล้วก็ถามแม่ค้าเขาว่าป้า เอ่อตึกเนี้ยมันเคยมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นเปล่าตึกไหนลูกก็ชี้ไปดูตึกเนี้ยชั้นนี้ชั้นนี้ชั้นนี้ไอ้ชั้นนะป้าไม่รู้นะแต่มันเคยมีนะก่อนนั้นเนี้ยน่าจะยังไม่ถึงปีมั้งถ้าจำไม่ผิดน่าจะสี่ห้าเดือนมั้งสี่ห้าเดือนเดี๋ยวสี่ห้าเดือนไหนป้า คือ เขาน่าจะพูด ถึง ช่วงก่อนเวลาเกิดเหตุอะประมาณ นั้น มาก กว่า อืมเพราะผมอะผม บอก ป้า ว่าอ๋อผมย้ายมาอยู่ เนี่ย เมื่อ เมื่อ ปลายปี อืมอ่าแล้ว ผมย้ายกลับมา เนี่ยช่วงปีใหม่ก่อนจะเข้าปี ใหม่ ผม ย้าย กลับ มา ที่ นี่อ่าย้าย กลับ มา แถว บ้าน แม่ แถว ซอยสี่อะไรประมาณนี้ อ๋อ ถ้า อย่าง นั้น แสดง ว่า เหตุ การณ์ น่าจะ เกิด ก่อน เพราะ มัน เกิดกับถ้าป้าจำไม่ ผิด น่าจะเกือบเกือบกลาง ปี หลัง เมษามา ของปีปี ที่ แล้วป้าบอกเออเออนั่นแหละ น่าจะใช่ ยังไงก็มันมี นักศึกษาดิ่งตึกลงมากระโดด ตึกลงมา คือ ผมงงมากเลยตกลงป้าเขาบอกว่าผูกคอตาย แต่ผมเชื่อเป็นคนเดียวกัน อืมงงไหมทำไมป้าพูดอย่างนั้นปะสรุปเราได้คำตอบที่แน่นอนไหมว่า เขาผูกคอตาย หรือเขากระโดด ตึกเสียชีวิต คือ ผมถามป้าที่ร้านที่ร้านขายขายบะหมี่เป็ดนะคนเดียวนะ อ่าเขาบอกว่าตรวจตึกตายแน่นอนลูกก็ลงมาเละเลยวันนั้นกู้ภัยเต็มเลย แล้ว คนในคนคนที่อยู่ระแวกนั้นอ่ะเออ่า ครับ ผม แล้วป้าที่ตึกนั้นทำไมบอกว่าเขาผูกคอตายในห้องอ่ะ ผมไม่ทราบนะแต่อันนี้ผมได้ยินแว่วๆมาจากเพื่อนคนหนึ่งที่ที่เขารู้กวัดที่นี่นะหรือว่าคนละดวงผมมาว่า หรือว่าคนละคนพี่โน้ตไม่ใช่แค่หนึ่งเชื่อไหมว่าผมคิดอย่างนั้นเหมือนกัน คิดอย่างนั้นผมกลัว่าจะเป็นห้องไอคนที่โดดตึกกับห้องผมด้วยซ้ำอุ้ย เดี๋ยวอุ้ยคุณลุกอุ้ยผมกลัวเป็นคนละคนกันเลยครับเนี่ยอุ้ยคนลุกเลยพี่โน้ตแล้วเี่อิี้พูด แล้วตะกี้ได้ยินเสียงที่ผมที่ผมตะโกนออกมาไหมตอนตอนที่ผมเล่าอ่ะ ไม่ไม่ ขอโทษขอโทษขอโทษที่ผมตะโกนมาเฮ้ยอันเนี้ยเออตะกี้เนี่ยเฮ้ยพี่โน้ตอุ้ยคนลุกหนักมากขึ้นหัวด้วยผมจะบอกพี่โน้ตว่า ไอช็อตที่เขาเอาคางมาเกยเกยขอบเตียงอ่ะใช่ เฮ้ยปกติแล้ว ดูวิญญาณเขาเสียที่ไหนเขาจะไม่ข้ามมาอีก ในในอีกในอีกห้องหนึ่งนะถูกถูกต้องเขาจะไม่ข้ามมา แต่ทำไมถึงข้ามมาได้แต่ผมเห็นหน้าเขาไม่ชัดเท่านั้นเองเฮ้ยเป็นไปได้ไหมอะที่จะเป็นห้องข้างกันเลยอะห้องสิบสามสิ่งที่ผมคิดบิ๊ก ผมใช่ผมสิ่งเนี้ยอันนี้สิ่งที่ผมคิดนะอาจจะฟังงงหน่อยนะครับออยากให้ตั้งใจฟังสิ่งที่ผมคิดนะผู้หญิงที่มาเชี่ยวคางมาเชิญแล้วพูดกับผมว่าพี่ชอบหนูเหรอผมเชื่อเป็นห้องข้างแน่นอน แต่ผู้หญิงที่โดดตึกลงไปอันนี้ผมไม่เห็นหน้า เห็นแค่ด้านหลังเพราะว่าเหมือนกับตัวเขาสูงเลยขอบหน้าต่างไปแต่ที่สำคัญคือเขาไปยืนได้ยังไง ขอบหน้าต่างด้านนอกแล้วผมปิดมุ้งลวดอยู่อ่ะเขายืนได้ยังไงอยู่เขาดิ่งลงไปอ่ะ ผมกลัวว่าจะเป็นข้อแรกคือจะเป็นคนละคนกัน หรือ จริงๆแล้วเขาไม่ได้อยู่ห้องสิบสามแต่อยู่ห้องสิบสองคนที่บุกคอตาย และคนที่ดิ่งติดลงไปคือใคร มันเลยทำให้ผมสับสนตรงนี้ว่าพอป้าให้ข้อมูลเหมือน เหมือนเหมือนไม่ครบมันเป็นจิ๊กซอว์ที่ล้างตัวมันหายไป อ่ะ แต่สิ่งที่ผมคิดแล้ว อันนี้อันนี้ใช่ว่าในมุมผมก่อนนะแน่นอนเลยก็คือผมว่าทั้งสองห้อง อืม ผมก็คิดว่าทั้งสองห้องเพราะผมฟังจากอืมทั้งสองห้องแต่ห้องนั้นนะมีตะขอจริง เห็นแต่ไม่มีผ้าไม่มีเชือกผูกครับ แต่ห้องผมไม่เนี่ยสิ่งที่ผิดปกติคือมันปฏิกิริยา มันเป็นจะไม่ได้ว่าไม่รู้ว่าเป็นวันพระหรือเปล่าด้วยแต่รู้ที่ว่ามันมีแค่วันเดียวที่ได้ยินเสียงแปลกๆคือบนโต๊ะ เออแล้วเป็นจุดที่เป็นหน้าต่าง มันเป็นแค่ผมเป็นแค่วันเดียวเท่านั้นเองอะถ้าปกติก่อนหน้าเนี้ย ผมอยู่มาสามสี่เดือนนะมันคือมันไม่มีเสียงอะไรเลยในห้อง ครับ แต่พอผมมารู้เรื่องเอาเท่านั้นแหละ มันถึงมันมีปฏิกิริยา ผม ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่หนึ่งหรืออืมใช่ ไม่ใช่แค่หนึ่งเนี่ย หรือขณะที่เรากินข้าวอยู่ ถ้าเกิดว่ามีวิญญาณที่อยู่ในห้องผมก่อนนั้นแล้วจริงแล้วโดดตึกจากห้องผมไปจริงๆี่ยเขามาร่วมกินกับเราด้วย เออแต่ไม่รู้สึก อันนั้นอันนั้นผมว่าผมผมตัดออกจากช้อยในการคิดเลย เพราะว่าไม่น่าเพราะแฟนใช่เฟนคนเออกมาถูกไหมแฟนเคนเออกมาจากห้องข้างเออไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ เพราะว่าจะกินได้ต้องถูกเชิญอันนี้ไม่ได้ใช่ใช่ใช่เออเออันลืมไปตรงนี้ เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันพี่โน้ตก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้